พื่อนขอได้ไหมเอาเติมโอ้เนี่าอยู่ไม่ดหงแม่นองติงอ่ะ คุณผู้ชม โอเคครับผมขอกราบสวัสดี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 โอเค คำเตือนนะผมคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำนะครับผม และเวลาที่เล่นตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่ม28 นาทีนะครับผมอ่าใครจะเล่นตามก็เล่นได้นะผม ผมจะบอกเวลาเป็นช่วงเป็นช่วงก็ลมแบบก็คิดไปเองแหละ แล้วก็มันก็เล่นได้จริงๆ แหละครับผม ไปเบสสี่สิบเอ้าเอ้าเติม เลยได้ไหมเนี่ยุนสองร้อยเฮ้ย อะไรกันครับเนี่ย กดสองที โอเค ขอที่สองพันละกันนะครับ ผมเลิกเลยทุนสองร้อยขอสิบเท่าแล้วผมออโต้สิบรอบจัดไปเบสสี่สิบขออนุญาตเอ็นหลังตป๊บเดียวขออนุญาตเอ็นหลัง โอ้ เบื่อยิปปี้ยิปปี้โอ้โห เรียบร้อยผมว้าวสะบัดเลยนะ เอาแล้วมึงกูซีมองเท่งชัวร์เลยกูซีมองเท่งเอาแม่แล้วแม่เดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วเพื่อนขอได้ไหมเอาเออจริงอ่ะ คุณผู้ชม nice สองพันไหม พันแปดเนี่ยถ้าได้อีกช่องหนึ่งสองพันคูณสิบไปดิเท่าไหร่สองหมื่นดูดิดูดูดูดูเธอทำโอเคขอเอ้ยสองพันแล้วนี่หว่า เลิกเลยดีไหมคุณผู้ชม แต่คลิปมันไวมากเลยอ่ะมันเป็นอะไรวะ มันไว เอาไงครับ โอเคผมเลิกเลยแล้วกันนะผมผมว่าถ้ากดแรกๆ ไปแตกอย่างนี้ไปต่อไม่น่ารอดนะผมโอเค เดี๋ยวผมจะกดให้ดูอีกแป๊บหนึ่งนะ ก่อนที่จะเหลือเหลือสักประมาณ 2,500 นะครับผม โอเคหรือจะพอดีวะเนี่ยมันละ เอ้า มันมาแล้วมาเติมเรียบร้อยเลยถ้าตรงนี้มานะ ผมได้แล้วคนรีบเลิกอย่างให้เร็วที่สุด เรียบร้อยสี่พันครับผม เรียบร้อยอุ้ยยังไม่สี่พันเลยทุกคนอยากได้สี่พันน่ะ แปกหน่อนิดนึงครับผมอยากได้สักสี่พันนะโอ้โห มันจะถึงสี่พันอยู่แล้ว มันเป็นอะไรเนี่ยนะผมผมจะบอกเลยนะผมเกมถ้าเกมเป็นทรงอย่างนี้นะ คือช่วงแรกเรามาปุ๊บแล้วมันกดแล้วมันตุ้ม ตุ้มตุ้มแตกเอาแตกเอานะผม ได้แล้วควรรีบเลิกนะ ถ้าไปท้ายเกมไม่รอดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ารอดให้ถีบหน้าเลยนะผม โอเคเรียบร้อย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 โอ้โหว่าน่าจะไม่จบง่ายๆแล้วเริ่มห่างเริ่มห่างครับผม ผมบอกแล้วนะมันเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่ะมันเป็นอย่างนี้จริง ๆ นะผมว่าถ้าเราต้นไหนเห็นไหมต้นเกมเราแตกปึ้มปึ้มปึ้มถ้าเรายังไปต่อเป็นอย่างนี้ทรงอย่างนี้ตลอดนะผม และพอถ้าคนมีทุนหรือแบบพอเดินเบ็ดเป็นนะผม มันจะเหลือจริง ๆ แหละ มันจะใกล้แบบใกล้คืนทุนจริง ๆ แล้วมันจะคืนให้ช็อตหนึ่งตุ้ม แล้วก็